เรากลับเข้ามาในรายวิชานเรศวรศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในวันนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนในคาบที่ 10นะครับในเรื่องของบทเรียนของการเข้าสู่ภาวะผู้นำ และการเจริญตามรอยอุดมการแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแด้เราทราบกันแล้วว่าในอดีตที่ผ่านมาที่เราค่อยๆเรียนมาทีละบททีละบททีละบท จะเห็น ได้ตั้งแต่พระราชประวัติ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชความสัมพันธ์ในเครือญาติ สภาพทางการเมืองภายในกรุงศรีอยุธยาก่อน มัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจนพระราชกรณียกิจการลบทั้ง 23 ครั้ง การติดต่อการค้ากับต่างประเทศทั้งตอนตกและตอนออก ตลอดจนเรามาวิเคราะห์เห็นว่าภายใต้อุดมการหรือเบื้องหลังของกิจกรรมต่างๆ กระบวนการดำเนินงานต่างๆ ของพระองค์เนี่ยมีความน่าสนใจมากเลยค่อยๆ ถอดรหัสทีละด้านทีละด้าน โดยผ่านต้นไม้ความคิดว่ารากฐานของประวัติศาสตร์ ครอบครัวของพระองค์ความเป็นเครือญาติของพระองค์กิ่นก้าน การบริหารราชกิจลำต้นเรื่องของการติดต่อการลบการใช้เครือญาติ ความสัมพันธ์ทางพันธมิตรต่าง ๆ จนถึงดอกผลความสำเร็จของการลบ และเครือข่ายการค้าต่างๆ ที่พระองค์สร้างความเจริญแก่สังคมไทย ตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมา วันนี้เราจะมาดูว่าบทเรียนหรือภาวะผู้นำตลอดจนอุดมการจิตวิญญาณและปณิธานของพระองค์ท่าน สืบทอดมาในสังคมไทยอย่างไร โดยเราจะแบ่งเป็น 3-4 หัวข้อหลักๆ หัวข้อแรกเราจะพูดถึงมุมมองของศิลปะในสวนในมิติของคติชนวิทยาว่าความที่พระองค์สืบทอดเรื่องราวความทรงจำต่อสังคมไทย จนกลายเป็นเรื่องเล่าเป็นความเป็นความเชื่อ กลายเป็นความทรงจำของผู้คนจนในมิติของคติชน พระองค์กล่าวได้ว่าเป็นมหาราชองค์สำคัญที่นำพาประเทศไทยไปสู่ความ ปลอดภัยต่างๆ และบทเรียนของพระองค์ท่านจะกลายเป็นแนวทางในการศึกษาในมิติของภาคประชาชนที่ผ่านมาอย่างไร แต่ความเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ขององค์เนี่ย ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยรับรู้รับทราบอย่างไง และจะเป็นแนวทางให้เยาวชนต่อไปอนาคตเป็นอย่างไร โดยท่านแรกนะครับที่เราจะพบกันคือ ดรอดุษาส่วนประเทศ ซึ่งท่านมีผลงานมากมายเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากวิพลปยเอกของท่านที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ ประชาคมความเชื่อและก็บทบาทของสวนเพชรสวน จากอดีตถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นผลงานที่มียอดขายสูงสุด ท่านที่สองในมุมมองของมหาวิทยาลัยสวนในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนพลเอก ดรสิริเทิวพันธ์ท่านจะให้มุมมองว่าท่ามกลางของความเป็นมหาวิทยาลัยสวนการเกิดชื่อมหาวิทยาลัยสวนผ่านอุดมการณ์และความยิ่งใหญ่ของสวนพระนเรศวรอย่างไรปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ขจัด อวิชาทั้งปวงเพื่อให้เกิดความเป็นไทยแก่การเรียนการสอน และก็ให้เกิดความรู้รอบของประชาชนนิสิตนักศึกษาต่างๆ เป้าหมายของมหาวิทัยสวนในมุมมองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยคิดอย่างไร ถึงได้ตั้งชื่อมหาวิทัยสวนและอุดมการนี้ได้ถูกพัฒนากลายเป็นแนวทางของการบริหารมหาวิทยาลัยสวนอย่างไร อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่ามหาวิทยาลัยสวนกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อไปสู่การพัฒนาคนให ปลอดพ้นจากอาวิชชาทั้งปวง มีแนวทางอย่างไรในมุมมองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่านที่ 3 คุณประนอมทิวพันธ์ ท่านผู้นี้เป็นประธานสมาคมสตรีรักษาดินแดน ท่านทำงานทางด้านสาธารณสุข ทำงานด้านคุณภาพชีวิต ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ ท่านจะฉายเห็นว่าบทบาทของสมเด็จพระเเรศวร จะสร้างจิตวิญญาณ อุดมการให้กลุ่ม สตรีที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาภายใต้สตรีเมืองพิษณุโลก สตรีสองแควต่างๆเนี่ยอุดมการณ์ของเซนสวนกลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้กลุ่มสมาคม สมาพันธ์สตรี รักษาดินแดนผลักดันทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับสังคมไทยที่ผ่านมาอย่างไร และบทเรียนของพระองค์ท่านจะเป็นแนวทางให้เยาวชนและบุคคลต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างไร ในมุมมองของสตรี และสั้นสุดท้ายพันเอก ดรลุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ มาในฐานะของกรรมการศูนย์ปองดองแห่งชาติ หรือกอรมนซึ่งในมิตินี้เองท่ามกลางความขัดแย้งท่ามกลางความวิกฤตพันเอกดรลุงคุณท่านจะฉายเห็นว่าท่ามความแตกต่างทางความคิดท่ามความความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในอดีตของสมเดพระสวนเป็นแนวทางในการผลักดัน เป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายอย่างไรให้กับสังคมไทยพันเอกลุงคุณพยายามชี้เห็นว่าท่ามกลางความแตกแยก ท่ามกลางความวิกฤตต่างๆ สมเด็จพระเรศวรรวบรวมผู้คนปลดปล่อยประเทศไทยออกจากการเป็นประเทศสลาดและผลักดันประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางมหาอำนาจในเอเชียออกเฉียงใต้ได้อย่างไร แนวทางดังกล่าวจะเป็นแนวทางที่ศูนย์ปองดองและกรมนกองทัพภาคสามจะใช้เป็นอุดมการณ์และแนวทางในการขับเคลื่อน สร้างความปองดองและความสนุกสุขให้กับสังคมไทย จะเห็นได้ว่ามิติที่หลากหลายตั้งแต่มติคติชน ความเชื่อของคนส่วนใหญ่ จนหล่อหลอมกลายเป็นอุดมการณ์พระปรัชญาในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนแนวทางในการทำงานด้านสตรี สาธารณสุข และก็งานสาธารณกุศลต่างๆ ของสมาพันธ์กลุ่มสตรีต่างๆ จนนำไปสู่แนวทางของกองทัพ แนวทางของศูนย์ปองดอง และแนวทางของชาติ ในการที่ผลักดันและนำเอาอุดมการณ์และบทเรียนของสมเด็จพระเรศวรเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน และทำให้สังคมไทยเจริญไปอย่างมีความสุข พร้อมความปองดองและสงบสุขในประเทศไทย